ทีอ่ะอีกสักสามทีดูดิ ไม่แตกก็พอแล้วตอนนี้กำไรมันมื่น่นไม่มีต่อด้วย โอ้จะบ้าจะบอสิบมา คิวเรียบร้อย ฮะหนึ่งสองสามมาขอหนักๆหนึ่งดอกขอหนักๆหนึ่งดอกแค่นั้นพอหมื่นแตกโอ้เก้าพันสามเอาโอเคอยู่ โอเคอยู่ท่านผู้ชม อ้าวมาเรียบร้อยหกสิบเอาเปิดนี้ไป ยังต่อเนื่องแถวสามไปร่าวายเตรียมตัว ตัวเคเข้าแน่นอนครับผมไม่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอาเรื่องเบื้องเตก ไม่มีตัวต่อก็พอเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฮะจะไปต่อหรือพอสำนี้เนี่ยสรุปว่าคือผมพอสำนี้ โอเคหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบว่าผมหมื่นมาครับผมท่านผู้ชมฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ามาเดี๋ยวผมจัดท่าทางนิดนึง โอ้เลียวจัดนะ คือจะเล่นอยู่แล้วเนี่ยนะเออเดี๋ยวผมจัดไม้มันเข้าที่น้องกลัว กลัวเสียงไม่ชัด นะ อ่ะ โอเค สวัสดี อย่าง เป็นทางการครับผมนะกราบสวัสดี ท่านผู้ชม ทุกท่าน ด้วย นะครับ ผมเฮียต้นสเตตฟัด มา แล้วจ้ะ นะครับ วันนี้ขอ อนุญาต นะ เปลี่ยน เกม นะครับผม จากรอบที่แล้ว เนี่ย เรา ไป ที่ เกมแดดจังเกิมท่านผู้ชม นะครับ เดี๋ยว วันนี้ ขออนุญาตมา ที่คริปโตโกครับผมมามา เป็น นัก ขุด ทอง นัก ขุด เหมืองสักนิดนึงท่านผู้ชม นะ มา ล่า สมบัติ กันสักนิดหนึ่งอ่ะ ที่เด็ด ของ เกม นี้เอ่อก็คือตัวเนี่ยสัญลักษณ์ Y อ่ะ พอดีแหละมันค้าง อันนี้คือจากรอบที่แล้วนะ แต่ 6,000 เนี่ยนะ แต่ดันไปถึง 240 ก็ถามว่าเยอะไหมเยอะเลยแหละนะครับ ผม แต่ไม่ดันไม่ได้ฮะนะครับ โอเคนะที่เดี๋ยวก็คือสัญลักษณ์วายนี่แหละนะแถวเต็มมาแบบนี้นะ อ่ะมาวันนี้มีทุนอยู่หมื่นนะ เดี๋ยวปรับไปที่เบ็ดแปดสิบเดี๋ยวผมกดหลังหน้ากระดานทิ้งไว้สี่ห้าหมุนนะเดี๋ยวว่ากันฮะ มาเครดิตการ์ดยินการ์ดเจมาเลยครับ ผม ลุ้นกันยาวๆ มา โน้ตบุ๊กมา เอ้ามีแววนะ มีแววนะเอาว่าไม่ได้ว่าไม่ได้โอเคฮะแปดสิบแตกร้อยี่สี่ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะหรอกนะแตกแต่ตัวถูกทั้งนั้นเลย ไม่มีตัวแพงออกเลย โอ้ยตายสินะ ขอดอกใหญ่สักทีไม่มาเว้ยท่านผู้ชมนะโอเคครับผมล้างหน้ากระดานไปที่เรียบร้อยนะ ขอยัดปรับเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยฮะแล้วก็ ขาชัดออโต้ไปที่สิบหมุนนะนะ ไปทีละสิบเดี๋ยวมาดูกันนะ กดเทอร์โบนะครับผมนะ ผมเล่นโหมดเทอร์โบถ้าเพื่อนๆไม่เล่นโหมดเทอร์โบก็กดออกได้นะ เนี่ยแบบเนี้ยนะมันก็จะลงมาเป็นแถวเป็นตับนะ สวยฮะแปลงรล้งมันวายแถวเต็มว่าแล้วไงเจเรียบร้อยครับผมเอาเรื่องเบื้องเตกมีต่อไหมมีต่อไหมสิบเข้าแน่นอนกับ KAR มาครับผมนะสามรอยี่สิบอืม แปลงแรกงนวายแถวสามมีต่อไหม โอเคแถวแรกไม่มีได้แค่สิบกับเออาเามามามา ก็ยังดีก็ยังดีอ่ะมาอืมเบ็ดหนึ่งร้อยแตกดีแล้วสี่สิบวะโทอ่ะดี มันเป็นคอมโบต่อเนื่องรวมๆนะ เดี๋ยวค่อยมาดูรางวัลรวม อ่ะ สวยฮะเจ็ดร้อยหกสิบห้านะสปินเบ็ดร้อยจ้ะแม่เนี่ย ถ้าไม่กดเทอร์โบก็จะลงมาเป็นแผงแบบนี้ทีละแผงนะ อืม กินการ์ดได้ไหมแถวแรกอะโอ้ไม่มีนะแต่ผมขอยัดกดนะ มันจะได้รวดเร็วเราจะไปกันเร็วๆเพราะว่า ดูทรงเกมนี้แล้วผมน่าจะต้องได้ดันเบสสู้อีกเหมือนเดิมจากครั้งก่อนนะสำหรับเกมนี้โอ้โหสองสามแปลงร่างเป็นวายโบบาซัมบาราซัมบราเฮเข้าแน่นอนตะลึงตึงโปครับผมนะมาแล้วครับ ดอกแรกนะเป็นหนึ่งร้อยเอาดิสองพันเจ็ดร้อยยังมีอยู่ในมือโอ้โหแถวสามกับแถวแรก ต่างคนต่างไม่มีตัวโตนะให้ทำไงโอ้โหเหมือนบุญมีแต่กำบังไปนิดนึงผู้ชมไปฮะทีละสิบทีละสิบจ้า อย่าเพิ่งเบื่อกันนะท่านผู้ชมฮะเกมสล็อตเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมสล็อตเนี่ยโดยประกาศโดยปกติเนี่ย มันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการสปินในการเล่นอยู่แล้วนะครับ มันไม่ได้เร็วเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรบาคารงบาคาร่าอย่างนั้นนะนะครับถ้าแบบบาคาร่าหรือว่าเกมไพ่มันมันเร็วอยู่แล้วอะนะนะครับแป๊บเดียวรู้ผลแต่คนละเรื่องเลยนะกับ ปั่นสล็อตปั่นตู้สล็อตเนี่ยนะมันต้องใช้เวลานั่งเล่นกับมันพอสมควรนะครับ ไม่งั้นท่านผู้ชมฮะผมไม่แปลกใจว่าทำไมอยู่ที่ลาสเวกัสอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างลาสเวกัสเนาะเขาเป็นเอ่อแบบถูกกฎหมายนะคาสิโนก็ อย่างที่เห็นนะคือคนเขาเล่นแบบกลางคืนได้เลยนะเล่นแบบทั้งคืนได้นะนั่งกดอยู่นั่นนะนะครับเป็นเป็นสิ่งที่แบบมันลุ้นนะเพราะว่ามีรางวัลใหญ่ออกตลอด นี่คือทีเด็ดของอสล็อตอะ นะมันปั่นเพลินมากท่านผู้ชม เอาไม่พูดว่าเพลงผมขึ้นไปที่เบ็ดสองร้อยก่อนนะจ๊ะแม่สิบหมุนไปเลยฮะเอ้าง่วงนอนซะแล้วมือถือมา มีไหมดังหนักสักหนึ่งดอกมาขอเป็นบุญตาสักทีไหมโอ้โห แถวสองมันเตรียมต่อแล้วนะ มันบาเต็มด้วยเมื่อกี้ ถ้าแถวสองมานะ น่าเสียดายฮะสองสามแปลงร่าเป็นวายยังไงก็ได้ มากินการ์ดมาหนึ่งทั้งเอทั้งสิบทั้งอะไรต่ออะไรแล้ว โอ้โห มาดอกนี้สวยฮะสี่พันหนึ่งร้อยเอามาสี่พันสี่ร้อยแล้วรางวัลรวม นะโอ้โห ต้องดันเบ็ดสู้จริงๆท่านผู้ชมะฟีสปินไม่มีวี่แวว ไม่มีท่าทางที่จะเข้าเลยนะครับ ต้องดันสู้จริงๆอ่ะนะเดี๋ยวหมดนี้ผมดันอีกสเต็ปหนึ่งแน่นอนนะตอนนี้กำไรก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นวันเก้าพันนะ ผมตีไปวันหมื่นหนึ่งแล้วกันนะยังไงก็ถึงแน่แต่มาหนึ่งดอกอาสวยฮะโบบะซามบาราฮาซามบาราเฮแถวสามไม่มีด้วยเอาท่านผู้ชม ผมไม่ แนะนำให้เล่นหรือทำ ตามนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกิน อย่าทำตามนะครับ ผมให้คิดเสียว่ามาดูเฮต้นเนี่ยดูเฮต้นทำคอนเทนต์สนุกสนุกคอนเทนต์แบบเอ่อนะเล่นเกมสนุกสนุกให้ดูนะครับผมผมไม่ได้ชักชวนนะบอกก่อนให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะอ่ะมาผมจะขออนุญาตไปที่เบสามรอยี่สิบเลยกันผมเล็งไว้แล้วนะ ก็จะไม่กี่สิบครั้งก็คือ 320เนี่ย ถ้าผมไม่โดนเลย 10 ครั้งเรียบร้อยฮะ3,200 เต็มๆแต่ผมเชื่อว่า เป็นไปไม่ได้ฮะอย่างน้อยๆมันต้องโดนสักครั้งหนึ่งนะอย่างน้อยที่สุดต้องโดนสักครั้งหนึ่งแล้วไปลุ้นเอาท่านผู้ชมฮะว่าจะแตกรางวัลใหญ่แค่ไหนเพราะว่าเราเบ็ดเยอะด้วย แต่รางวัลนี้อลังก็อลังการแน่นอนฮะท่านผู้ชมฮะไปฮะอืมเบ็ดสิบเอ้ยไม่ใช่เบ็ดสามร้อยี่สิบแต่ว่าผมกดออโต้สปินไปสิบหมุนนะ เดี๋ยวเนี่ยผม เมาส์ผม ต้อง อยู่ที่ตัวหยุดก่อนเลยนะ ถ้าเกิดว่ามาสักหนึ่งดอกใหญ่ ๆ สักโป้งหนึ่งเนี่ยนะ ผมจะหยุดแล้วโอ่นน่าเสียดายวะโอ้มีแววไหมเนี่ยเบ็ดเยอะด้วย จะมีแววกับเขาไหมโอ้ยสามครั้งสุดท้ายเราก็ยังดียังอยู่ในโซนกำไรอยู่นะ ถึงผมจะเบ็ดเยอะผมขอแค่ครั้งเดียวหนักๆแน่นๆเน้นๆนะผมอยู่เลยอะนะเอาแปลงล่านไวแถวสามคิวได้ไม่แถวแรก เฮ้ยสิบเข้าแน่นอน เรียบร้อยฮะยังไงต่อโอ้ยแถวแรกคิวไม่มานะท่านผู้ชมฮะโอ้โห แตกอยู่แต่ว่าไม่ใหญ่ฮะไม่ใหญ่ยังไม่เจ็บตัวนะ อืมอ้าผมขออนุญาตกดมือไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมไหน ๆก็ไหนๆผมดันมาถึงขนาดนี้ไปที่เบ็ดสี่ร้อยแล้วกัน ผมขออนุญาตกดมือนะท่านผู้ชมฮะ มา สองเอาสักสิบหมุนดีไหมหรือยังไงสาม ซี่ฮะเอ้ยยังไม่ใช่ไม่ใช่คอมโบต่อเนื่องห้ามา โอ้หกอือหือมาอีกสี่ครั้งสุดท้ายวัดกันตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะกำไรก็ประมาณหนึ่งหมื่นแหละตอนนี้นะที่อยู่ในมือนะยังอยู่ในโซนกำไรอยู่นะถือว่ากำไรมาเล่นนะอย่าทำตามนะท่านผู้ชมฮะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ เออไปอีกสักสามทีอ่ะอีกสักสามทีดูดิไม่แตกก็พอแล้ว ตอนนี้กำไรมันมื่นมื่นไม่มีต่อด้วยโอ้จะบ้าจะบอสิบมาคิวเรียบร้อยฮะหนึ่งสองสามมาขอหนักหนักหนึ่งดอก ขอหนักหนักหนึ่งดอกแค่นั้นพอหมื่นแตกโอ้เก้าพันสามเอาโอเคอยู่ โอเค อยู่ท่านผู้ชมอ้าวมาเรียบร้อยหกสิบเอาเปิดนี้ไปยังต่อเนื่องแถวสามไปร่ายวายเตรียมตัว ตัวเคเข้าแน่นอนครับผมไม่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอาเรื่องเบื้องเตก ไม่มีตัวต่อก็พอเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฮะจะไปต่อหรือพอสำนี้เนี่ยสรุปว่าคือผมพอสำนี้โอเคหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบว่าผมหมื่นแตกจนได้อากำไรตอนนี้ก็คือประมาณ ผมตีไปเลยนะกำไรประมาณ21,000นะโดยประมาณนะ โดยประมาณนะครับผมนะ รอบนี้ยังไงก็ขออนุญาตถอนออกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาเจอกันในรอบหน้าท่านผู้ชมนะครับ ผมจะลุยที่เบ็ดสองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ผมจะลุยที่เครดิตอยู่ที่ 2,232 ตรงนี้แหละนะ30,000ผมถอนแน่นอนนะดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปแล้วกันรอสักครู่เดียวครับผมท่านผู้ชมฮะ